โดยธรรมชาติทางด้านของพัฒนาการด้านสังคม เราก็พบว่าด้วยลักษณะของความเป็นวัยรุ่นที่มีอารมณ์รุนแรง มีการคิดวิเคราะห์และเป็นช่วงหนึ่งที่เขาต้องการ identify หรือต้องการที่จะหาเอกลักษณ์ของตัวเอง เราจะพบว่าวัยรุ่นจะก้าวออกจากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เพื่อหาเอกลักษณ์ของตัวเอง และเราก็พบว่าในด้านนี้เนี่ยเราจะพบวัยรุ่นเนี่ย เข้าสู่กลุ่มเพื่อนได้มากขึ้น เพราะกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มเดียว ที่เข้าใจเขาได้ดีที่สุด เนื่องจากอารมณ์ที่รุนแรง อารมณ์ที่เหวี่ยงเวียงและอารมณ์ที่สุดขั้วมักจะทำให้วัยอื่น ๆ ไม่เข้าใจและยอมรับความเป็นวัยรุ่นในเรื่องของพื้นฐาน นี้ได้ยากจึงห่างออกไป ขณะเดียวกันเขาก็ต้องการหาเอกลักษณ์ของตัวเองจึงกลับเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนได้มากขึ้นนะคะ วัยรุ่นเราจะพบว่ามีการรวมกลุ่มได้ทั้งเพื่อนเพศเดียวกัน และเพื่อนต่างเพศ และเรามักจะพบว่าเขาจะให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ไว้ในกลุ่มเพศเดียวกันได้มากขึ้น เราจะพบว่าในช่วงวัยรุ่นจะสร้างคงไว้ ซึ่งมิตรภาพและความสัมพันธ์ได้แน่นแฟ้นมากกว่ากลุ่มวัยเด็ก เพราะกลุ่มวัยนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของ สัมพันธภาพและมิตรภาพที่มั่นคงถาวรมากขึ้นขณะเดียวกันจากที่เราคุยกันแล้วว่า ตัววัยรุ่นเองจะมีมิเลอร์นิวรอน การพยายามค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเอง จะช่วยเขาเนี่ยเรียนแบบพฤติกรรมของคนที่เขาชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นดารา นักร้อง คุณครู หรือผู้ใหญ่ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาชื่นชมภาคภูมิใจเขาจะเรียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้นได้ดีกว่าการสั่งให้ทำหรือสั่งให้เป็นแบบไหนก็ตามนะคะ อันนี้เนี่ยเราก็พบว่ามีความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในช่วงของวัยรุ่น ด้วยความจริงใจมั่นใจเข้าใจจะทำให้วัยรุ่นเนี่ยคงสัมพันธภาพและเรียนรู้การสร้างสัมพันธภาพที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเราก็พบว่าช่วงวัยรุ่นตอนปลาย กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง และทำให้เกิดการยอมรับจะเพิ่มสูงขึ้น ตามลำดับนะคะ